ว่านารอยจะได้มาเรียนรู้ในส่วนตอนนี้ก็คือนาร้อยเองนี่เป็นคนที่เรียนจบแค่ชั้นป .4 อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้แต่นาร้อยพยายามที่จะไปเรียนไปรู้กับโมที่ศึกษาพัฒก็คือเราใช้กระบวนการคอนซัพเทนซึมในการเรียนรู้ก็คือผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการพัฒนาตัวเอง แล้วก็ไปสู่กระบวนการพัฒนาคนในชุมชน เพื่อที่จะให้เห็นว่าถ้าเกิดว่าเราคิดเป็นทำเป็นแก้ปัญหาเป็นมันก็เกิดกระบวนการเรียนรู้ สวัสดีครับ วันนี้ก็มานำเสนอเกี่ยวกับทฤษฎีการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ดยตนเอง หรือที่เรียกว่า constructionism theory นะครับ อันดับแรกเลยเราไปรู้ความเป็นมาของ constructionism theory กันก่อนดีกว่า ทฤษฎี constructionism นั้นถูกพัฒนาโดยศาสตราจารย์ซีมัวแพร์เพิร์ดมีพื้นฐานมาจากทฤษฎีการพัฒนาสิปัญญาของ p i a g ความหมายของ constructionism ก็คือ เป็นทฤษฎีการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญา วิธีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง เพื่อสร้างสรรค์ชิ้นงานขึ้นมาใหม่ อีกทั้งยังยึดหลักการที่ผู้เรียนเป็นฝ่ายสร้างความรู้ด้วยตนเอง ไม่ใช่มาจากครูเหมือนกับทฤษฎีอื่น ๆ การสร้างความรู้นั้น ผู้เรียนจะต้องลงมือสร้างสิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นมา เช่น การเขียนหนังสือขึ้นมาหนึ่งเล่ม หรือการต่อตัวต่อเลโก้นั่นเอง และอีกทั้งยังเกี่ยวกับการสร้างสิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นมาที่จะต้องได้ จะส่งผลให้ผู้เรียนได้ใช้ความคิด มีความกระตือรือร้น มีความรับผิดชอบ และมีความคิดสร้างสรรค์และยังทำให้รู้ว่าตนเองนั้นรู้เรื่องที่ทำจริงหรือไม่ เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติหรือสร้างสิ่งไหนสิ่งหนึ่งขึ้นมาเอง อันนี้เป็นส่วนสำคัญมากนะครับ เกี่ยวกับ constructionism theory นะครับ หลักการของ constructionism theory ข้อที่ 1 คือ คิดและสร้างสารรค์ผลงานจากความคิดของตนเอง เช่น การประกอบตัวต่อเลโก้ หรือการเขียนหนังสือขึ้นมาใหม่ เพื่อแสดงให้เห็นว่าความคิดของตนเอง และคนอื่นมองเห็นได้ ทำให้ผู้เรียนต้องใช้ความคิด ใช้ความกระตือรือร้นและโชว์ศักยภาพของตนเองขึ้นมาครับ ส่วนหลักการที่ 2 คือ ระหว่างการทำงาน อาจจะต้องปรับเปลี่ยนความคิด และวิธีการทำงานเป็นระยะ เพื่อให้ผู้เรียนประเมินตนเองว่ารู้จริงหรือไม่ การสร้างแรงจูงใจและการเสริมแรงจึงว่าจะเป็นสำหรับทฤษฎีนี้ครับ 3. ผู้เรียนจะต้องใช้สิ่งที่สร้างขึ้นมาเป็นเป้าซ้อมโดยการเปลี่ยนแปลงความคิดและลองทำขึ้นมาใหม่ และดูผลว่า จะเป็นเหมือนเดิมหรือเกิดสิ่งใหม่ขึ้นมา ถ้าเป็นสิ่งใหม่จะทำให้กลายเป็นวัฏจักร สนับสนุนการพัฒนาซึ่งกันและกันนั่นเอง ส่วนกระบวนการของ constructionism มี 4 กระบวนการได้แก่ 1. การเชื่อมโยงสิ่งที่รู้กับไม่รู้ 2. การให้โอกาสผู้เรียนเป็นผู้ริเริ่มทำโครงการที่เองสนใจ ซึ่งส่วนนี้เป็นส่วนสำคัญมากที่ผู้เรียนจะได้โชว์ศักยภาพในเรานความคิดสร้างสรรค์ของตนเองนะครับ 3. เปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดนำเสนอผลการวิเคราะห์กระบวนการการเรียนรู้ของตนเอง และ 4. ให้เวลาทำโครงการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งผู้เรียนจะต้อง ทัการแก้ไขงานของตนเองอยู่สม่ำเสมอเพื่อที่จะได้พัฒนาสิ่งที่ตัวเองทำให้ดียิ่งขึ้น หรือจะเกิดสิ่งใหม่ขึ้นมานะครับ ส่วนขั้นตอนการเรียนรู้ของ constructionism นั้น มี 4 ขั้นตอนได้แก่ 1 ขั้นสำรวจ explore ขั้น2ขั้นขั้นทดลอง experiment ขั้นที่ 3 ขั้นการเรียนรู้จากการกระทำ learning by doing และขั้นสุดท้ายขั้นที่ 4 ขั้นการสร้างสิ่งใหม่จากการเรียนรู้ คือ doing by learning นั่นเองครับ 6มาได้รู้จักกับสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตรทุกวันนี้เป็นมูลที่อุตกภัทเนาะในการที่เราได้ทำงานร่วมกันก็คือท่านดรรยนคิดดอนในการที่ออกมาให้ข้อมูลหยอดแนวคิดให้กับชาวบ้าน เพื่อที่จะให้ชาวบ้านนี่คือสามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้ แล้วก็ปรับพฤติกรรมของคนในชุมชนให้รู้จักช่วยกันแก้ไขปัญหาให้กับตัวเอง านการณ์ภัยแล้งในปีนี้และปีหน้ายังคงรุนแรง และส่งผลกระทบต่อการเกษตร และความเป็นอยู่ของประชาชนในวงกว้าง แต่สำหรับที่ชุมชนบ้านลิมทองอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์กลับไม่ได้รับผลกระทบ ตรงกันข้าม ที่นี่กลับมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ อันเป็นผลมาจากการที่ชาวบ้าน รวมตัวกันเป็นเครือข่ายการจัดการน้ำชุมชนลิมทอง เสียสละที่ดินส่วนตัวเพื่อทำแก้มลิง และน้อมนำพระราชดำริการบริหารจัดการน้ำมาใช้ในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สนิททิพนางรองหรือนาน้อยประธานคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำชุมชนบ้านลิมทองบอกว่า ในอดีต ชาวบ้านที่นี่ต้องประสบกับสภาวะขาดแคลนน้ำทั้งน้ำกินและน้ำใช้ เนื่องจากสภาพพื้นที่ของชุมชนเป็นลักษณะพื้นที่ดอน อีกทั้งยังอยู่สูงกว่าลำมาดซึ่งเป็นแม่น้ำสาขาของแม่น้ำมูลถึง 10 เมตร ที่สำคัญลำมาดนี้ยังอยู่ห่างจากชุมชนหลายสิบกิโลเมตรทำให้ชาวบ้านไม่สามารถนำน้ำจากลำมาดมาใช้ได้เลย จะต้องรอรับน้ำฝนเพียงอย่างเดียว กระทั่งมูลนิธิอุทกภัทในพระบรมราชูปถัมภ์เริ่มเข้ามาให้ความช่วยเหลือเรื่องแนวคิดการจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ มูลนิธิอุทกภัทนี่ก็คือมามาให้คือมาร่วมกับชุมชนก็คือเริ่มตั้งแต่แนวคิด เริ่มตั้งแต่แนวคิดการสำรวจการวางแผนชุมชนการนี่คือเขา มูลที่อุตกพัฒมีองค์ความรู้เราชุมชนในชุมชนมีคนในชุมชนมีปู่ย่าตายายให้องค์ความรู้ก็คือทุกอย่างเราเอามาผสมผสานกัน แล้วก็เอามาวางแผนชุมชน ที่เห็นนี้คือคลองดักน้ำหลาก หรือคลอง 80 พรรษา ซึ่งเป็นคลองที่ชาวบ้านร่วมกันสร้างขึ้น ในลักษณะขวางทางเดินน้ำของลำมาดเข้ามากักเก็บในพื้นที่แก้มลิงของชุมชน ขณะเดียวกันที่นี่ยังมีถนนน้ำเดิน เป็นเสมือนร่องน้ำที่บังคับให้น้ำฝนที่ตกลงมา ไหลเข้ามายังชุมชนได้เร็วขึ้น ซึ่งปลายทางของถนนนี้ก็เชื่อมต่อไปยังแก้มลิง และเมื่อน้ำในแก้มลิงเต็ม น้ำส่วนต่างก็จะล้นไปยังแปลงนา ให้แปลงนากักเก็บน้ำอีกทอดหนึ่ง ซึ่งวิธีการนี้เรียกว่าเป็นระบบน้ำเที่ยวทุ่ง เพิ่มพื้นที่น้ำสำรอง โดยแบ่งการเก็บน้ำเป็นระยะ ก่อนส่งเข้าพื้นที่เกษตร ผ่านทางคลองซอยเข้าสระประจำไร่นา ทำให้มีน้ำอุปโภคบริโภคและใช้ทำการเกษตรเพียงพอตลอดทั้งปี พอฝนเริ่มจะหมดแล้วปุ๊บชุมชนเรานี่จะเริ่มกักเก็บน้ำไว้แล้ว พอกักเก็บน้ำไว้แล้วปุ๊บ ที่นี่ช่วงมีนาเมษาพฤษภาปุ๊บที่ช่วงฝนมันทิ้งช่วง เราก็เอาน้ำที่เรากักเก็บไว้เนี่ยเอาออกมาใช้คอยฝนที่จะลงมาใหม่ ปัจจุบันชุมชนบ้านลิมทอง มีแก้มดิงรวมกันมากกว่า 100บ่อและสระประจำไร่นามากกว่า50สระและคลองส่งน้ำยาวกว่า 40 กิโลเมตร พื่อใช้เก็บกักน้ำในฤดูน้ำหลากไว้ใช้ในหน้าแล้ง กระจายตามจุดต่างๆในพื้นที่การเกษตร ชุมชนบ้านลิมทองไม่เพียงแต่มีการจัดการน้ำอย่างเป็นระบบเท่านั้น แต่ที่นี่ยังมีแนวคิดการทำเกษตรกรรมแบบพอประมาณ ตามสภาพพื้นที่ของตัวเองเนื่องจากพื้นที่เดิมไม่มีน้ำมากนัก ชาวบ้านจึงเลือกปลูกข้าวนาปี ควบคู่กับการปลูกพืชใช้น้ำน้อย ความสำเร็จของชุมชนบ้านลิมทองนับเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของชุมชนที่มีการเตรียมพร้อมรับมือกับภัยธรรมชาติ และจากความสำเร็จนี้ได้ถูกนำไปขยายผลสู่ชุมชนใกล้เคียง รวม 42 หมู่บ้านใน 5ตำบล จึงเป็นอีกข้อพิสูจน์ที่ว่าการสร้างแหล่งเก็บน้ำขนาดเล็ก และขยายแหล่งเก็บน้ำธรรมชาติ เพื่อรองรับน้ำฝนในฤดูน้ำหลาก เป็นแนวคิดที่สามารถรับมือกับปัญหาภัยแล้งได้อย่างมีประสิทธิภาพ